6ประเภทของโรคกินผิดปกติ สิ่งที่เข้าใจผิดกันอยู่มากเกี่ยวกับโรคกินผิดปกติคือ มีแต่ผู้หญิงเป็นกัน จากการสำรวจโดยนิตยสารเซลฟ์และมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา65%ของผู้หญิงอเมริกันอายุระหว่าง 25-45 ปี รายงานว่ามีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แม้ว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ชายก็เป็นโรคอันตรายนี้เหมือนกัน ตอนอายุ 12 ฉันเป็นโรคกินผิดปกติที่ทำให้ฉันมองอาหารไม่เหมือนเดิม ฉันเป็นเด็กที่ตื่นตระหนกอยู่ตลอด จนฉันสุดหนัก เมื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่หาโถมใส่ชีวิตไม่ได้ ฉันเริ่มเรียนมัธยมและหาเพื่อนใหม่ไม่ได้ ปีเดียวกันนั้นพ่อก็ออกจากบ้านไปเริ่มงานใหม่ในต่างประเทศ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมาก ควบคุมไม่ได้และไม่นาน ร่างกายฉันเริ่มปฏิเสธอาหารเหมือนที่มันปฏิเสธความจริงอันโหดร้าย โชคดีที่ฉันรอดจากโรคกินผิดปกติมาได้ ฉันเรียนรู้ที่จะไม่ให้มันกำหนดชีวิตฉัน คุณก็เหมือนกัน ถ้าคุณกำลังรบกับโรคนี้อยู่ จุดประสงค์ของวิดีโอนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคกินผิดปกติ และทลายกำแพงที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่คุยได้ยาก นี่คือ 6 ประเภทของโรคกินผิดปกติ 1. โรคหลีกเลี่ยงหรือจำกัดอาหาร ตามคำกล่าวของเอเลนาพีเทรนักโภชนาการ คนที่เป็นโรคนี้ ทานน้อยไป พราะขาดความสนใจอาหาร หรือเกลียดจัดในหน้าตา กลิ่น หรือรสของอาหารบางอย่าง เขาอาจน้ำหนักลดหรือขาดสารอาหาร เพราะทานน้อยกว่าปริมาณที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพ ฉันจำได้ว่าหลีกเลี่ยงงานเลี้ยง หรืองานสังคมอื่น ๆ ที่น่าจะมีการเลี้ยงฉลองกัน การทานอาหารต่อหน้าคนอื่น เป็นความเจ็บปวดสำหรับฉันฉันจะหลบในห้องน้ำตลอดพักทานกลางวันจนหมดเวลาทุกวัน 2. โรคกลัวอ้วน นี่เป็นประเภทแรกที่คนนึกถึงเมื่อได้ยินเรื่องโรคกินผิดปกติคนเป็นโรคกลัวอ้วนหมกมุ่นกับการทำให้รูปร่างสมบูรณ์แบบ เขาชอบการควบคุมได้ โดยควบคุมปริมาณแคลอรี่เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการแม้ว่าเขาจะน้ำหนักตัวน้อยจนอันตราย คนเป็นโรคนี้จะไม่รู้ตัวเลย เพราะถูกหลักดันจากพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ เขามีการรับรู้ภาพตัวเองที่ผิดจากความเป็นจริง และมีความคาดหวังสูงมากจนอันตราย 3. โรคล้วงคอ คนที่เป็นโรคนี้กินตามใจปากเลย แล้วก็รีบไปล้วงคอออกทีหลัง การอาเจียนให้ความรู้สึกบรรเทา และเหมือนกันกับโรคกลัวอ้วน มันให้ความรู้สึกว่าเขาควบคุมร่างกายตัวเองได้ มันยากที่จะมองออกว่าใครเป็นโรคล้วงคอ เพราะเขาอาจคุมน้ำหนักให้เป็นปกติได้ 4. โรคกินจุ คนเป็นโรคกินจุกินอาหารเยอะมากในแต่ละวัน เขามักกินเกินปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำในแต่ละวัน และมักมีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน คนเป็นโรคกินจุมักรู้สึกอายตัวเอง และไม่รู้สึกว่าควบคุมร่างกายได้ ถ้าคนเป็นโรคนี้ไม่รับการรักษา เขามีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจหรือเบาหวาน 5. โรคชอบกินของแปลกไพก้า เป็นโรคกินผิดปกติ ที่ผู้ป่วยทานสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร อย่างเช่น หิน กระดาษ และขน แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุของโรค นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่า อาจมาจากปัจจัยอย่าง ความเครียด โรคทางพัฒนาการ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ โดยมาก คนมักเป็นไพก้าคู่กันกับโรคขาดสารอาหาร เหมือนการทานสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร ภทยก้ามีความเสี่ยงของการติดเชื้อและเป็นพิษ 6. โรคละเมอกินระหว่างนอนตอนกลางคืน โรคประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อคนไม่รู้ตัวว่ากินขณะหลับ เขาอาจเดินไปตามตู้ในครัวและตู้เย็น หรือกินในเตียงนอนเลย จากข้อมูลของ Healthy Place บางคนบอกว่ากินอาหารส่วนผสมแปลกๆ อย่างฮอทดอกจิ้มกับเนยถั่ว โรคกินผิดปกติประเภทนี้กระทบ 1-3%ของประชากรทั้งโลก คุณเคยเป็นโรคกินผิดปกติแบบนี้ไหม กรุณาแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา เราอยากให้คุณทราบว่า คุณไม่ได้มีตัวคนเดียว มันมีวิธีรักษา ในกล่องคำบรรยายด้านล่าง เราให้แหล่งข้อมูลที่ช่วยได้กับคุณ หากคุณมีหัวข้อใด ๆ ที่อยากร้องขอ หรืออยากทราบเพิ่ม กรุณาแจ้งให้เราทราบในคอมเมนต์ กรุณากดติดตามช่องของเราสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆ ถ้าคุณช่วยเราจะเข้าถึงคนมากขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ประเด็นทางสุขภาพจิต ขอบคุณที่รับชมค่ะ